สวัสดีครับ ผมเรนจาก iMac Dojo นะครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตท่าบล็อกกับท่าต่อสู้ของยงชุนนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ